ในการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 เราสามารถที่จะเรียกใช้งานโปรแกรมได้หลายวิธีด้วยกันนะครับ ก็ก่อนอื่นก็มาดูวิธีแรกก็คือเรียกผ่านเมนู Start โดยมีขั้นตอนก็คือดังนี้ คลิกเลือกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลื่อนหาตัว Microsoft Office 2013 นะครับ คลิกก็จะแสดงรายละเอียดของชุดโปรแกรม Microsoft Office 2013แล้วก็เลื่อนลงมาหาตัว Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ จากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการคลิก ก็จะเปิดหน้าจอโปรแกรม Microsoft Office 2013 ขึ้นมานะครับ ทีนี้มาดูส่วนประกอบของตัวหน้าต่างโปรแกรม ก็ทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นตัว รายละเอียดของงานนำเสนอนะครับ ที่เราเคยเปิดขึ้นมาทำงาน ก็สามารถที่จะคลิกเปิดงานนำเสนอขึ้นมาใช้ได้เลย หรือจะเปิดผ่านตัวเมนู Open ตรงนี้นะครับ เพื่อเปิดตัวงานนำเสนอขึ้นมาใช้งาน ส่วนทางขวาก็จะเป็นตัวแม่แบบนะครับแม่แบบต่างๆที่ตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013 เตรียมมาให้ ครับหรือเราจะทำการเลือกเป็นงานนำเสนอเปล่าก็ได้นะครับก่อนอื่นเราก็ลองมาดูในส่วนของอแนะนำนะครับ Welcome to PowerPoint ก็ให้เราทำการคลิกเข้าไป ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวแม่แบบขึ้นมา เราสามารถที่จะคลิกคลิกเพื่อดูรายละเอียดของแม่แบบแต่ละแบบได้นะครับหรือจะ คลิกเพื่อไปดูแม่แบบตัวถัดไปนะครับซึ่งในแม่แบบแต่ละแบบก็จะมีตัวรูปแบบสีให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็คลิกดูรายละเอียดได้นะครับหลังจากที่เราคิดว่าได้แม่แบบที่ต้องการแล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียด การแสดงผลในแต่ละแม่แบบได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนของข้างบนตรงนี้ก็คือเป็นการค้นหาแม่แบบผ่านตัวระบบออนไลน์ ที่ตัวทาง Microsoft Office 2013 ได้เตรียมไว้ให้นะครับ หรือถ้าเราไม่กดค้นหาตรงนี้ เราก็สามารถคลิกผ่านทางเมนู ตรงนี้ที่ตัวโปรแกรมเตรียมมาให้นะครับ เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างในส่วนของแม่แบบในหมวดหมู่ของตัว education ก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับก็จะแสดงรายละเอียดแม่แบบเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยให้เราเลือกใช้งาน ลองเลื่อนลงไปดูอ่า สมมติได้แม่แบบที่ต้องการแล้ว คลิกเข้าไปดูรายละเอียดก็คลิกได้เลยนะครับก็จะแสดงรายละเอียดของแม่แบบออกมาให้เรานะครับหรือถ้าไม่ต้องการก็ไปดูแม่แบบถัดไปได้นะครับ อะทีนี้ส่วนทางขวาก็จะเป็นในส่วนของตัว Category ต่างๆนะครับ ที่จะแสดงรายละเอียดของชุดแม่แบบแต่ละแบบ ถ้าเราต้องการตัวแม่แบบในชุดหมวดหมู่ไหนหรือว่าแคตตากรีไหนนะครับ ก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูได้เลย อันนี้ก็เป็นการเข้าใช้งานหน้าต่างโปรแกรมนะครับผ่านตัว Start